อนนี้นะคะ เราก็อยู่กับคุณหมอจูรี่นะคะแพทย์หญิงจุธาทิพย์ภูลศรัทธาสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชค่ะ อย่างที่รู้กันนะคะว่าคุณหมอจูรี่เนี่ยเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์ แล้วก็มีความเฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แต่อยากจะรู้ว่าคุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์ในการผ่าตัดผ่านกล้องพานารีเวสมาแล้วกี่ปี ก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเป็นสูตินรีแพทย์นะคะ ก็หมอ ก็ทำทางด้านสูตินรีแพทย์มาประมาณ 17-18 ปีละนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของผ่าตัดสองกล้องนะคะก็ตั้งแต่ประมาณปี 52 ก็นับมาตอนนี้ก็ 11 ปีได้โดยประมาณ11 ปีค่ะแส่ดงว่าใน 11 ปีนี้จะต้องมีคนไข้เนี่ยจำนวนมากเลยที่ผ่านมือคุณหมอมาอืมถ้าคร่าวๆก็น่าจะ ประมาณพันกว่ารายอะไรจะประมาณนี้ค่ะพันกว่าราย ถ้าอิงอยากจะให้คุณหมอจูรี่แชร์สักหนึ่งเคสให้เป็นประสบการณ์ว่าคุณหมอเนี่ยเจอเคสนี้ยาก แต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถทำได้สบาย ก็เป็นคนไข้ที่แบบอาอายุยังสาวๆอยู่เลยนะคะแบบประมาณสัก30 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีคนทักว่าแบบเอ้ยเธอท้องหรือเปล่า เธอท้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบตอนแรกเขาก็ไม่รู้เขาก็แบบ จะท้องได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย คือเขาเขาคิดว่าเขาคูอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลงพุงแล้วก็แบบพยายามไปออกกำลังกายซิทอัพอะไรอย่างเงี้ยทำเท่าไหร่ก็ท้องก็ไม่ยุบสักทีนะคะก็สุดท้ายเขาก็เลยมาตรวจพอมาตรวจเนี่ยก็คือเหมือนประมาณคนท้องประมาณ 7 เดือนโอ้โหใช่ค่ะก็คือแต่ว่าพอตรวจไปแล้วเนี่ยท้อง 7 เดือนของเขาเนี่ยคือเป็นเนื้องอกทั้งหมดเลยตัวเนื้องอกหรือตัวตัวมดลูกที่มันใหญ่เนี่ยคือเขาไม่ได้ไปบดบังไม่ได้ไปเบียด ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่มีอาการ ประจำเดือนก็มาตามปกติ เขาก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมีอะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาคำเจอเป็นเป็นโรคที่ไม่รู้ตัวเขาไม่มีสัญญาณเตือนเขาไม่มีอาการเลยอาการอย่างเดียวคือมีก้อนในท้อง ซึ่งเขาคิดว่าเขาอ้วนลงสุดค่ะคือนะตรงจุดนั้นเนี่ยไม่ผ่าไม่ได้แล้วนะคะ แต่ว่าก็โชคดีที่ว่าเราได้คุยกับเขาแล้วว่าเออถ้าเป็นเนื้องอกใหญ่ขนาดนี้นะ ถ้าเราจะเอาเฉพาะเนื้องอกออกแต่ทำได้ไหมทำได้ แต่ว่าโอกาสเสียเลือดเยอะมากนะคะ ถ้าในคนที่ต้องการมีลูกจริง ๆ เลย แล้วก็พยายามทำให้ได้มากที่สุด แต่ว่าก็โชคดีที่ว่าคนใช้คนนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการมีลูกแล้ว มีลูกเพียงพอแล้ว เขาก็เลยแบบอ่ะขอตัดหมดลูกนะคะ ความลำบากคืออะไรก็คือเวลาเราผ่าตัดสองกล้อง เราจะไม่ได้ใช้ตาเปล่ามองที่ตัวหมดลูกนะคะ เราจะใช้กล้อง ขนาดประมาณ 5มิลส่องเข้าไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องกับตัวเนื้องอกเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกันมากเหมือนกับเวลาที่เรามองอะไรที่มันใกล้มากๆนะคะ มันก็จะค่อนข้างลำบากนะคะก็ต้องใช้เทคนิคกันนิดนึงนะคะ แล้วก็ผ่าตัดเอาเส้นเลือดอที่มาเลี้ยงมดลูกออกนะคะพอผ่าเอาเส้นเลือดเลี้ยงมดลูกออกปุ๊บที่เหลือก็จะไม่ยากมากแล้วก็คือแค่เอา เนื้องอก เอามดลูกออกมาทีละนิด ทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งเอาออกได้หมด ด้วยการผ่าตัดเนี่ยเราต้องคุยเอาไว้เสมอว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในระหว่างผ่าตัดมีโอกาสเสียเลือด มีโอกาสที่จะ ผลติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน ซึ่งคนไข้เขาโอเคนะคะพอคนไข้เขาโอเคปุ๊บเราก็ทำนะคะทีนี้เวลาทำผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็นการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ายากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ชัวจะผ่าตัดจะจี้จะอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องให้ชัวร์ก่อนว่าตรงเนี้ยปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยเราไม่ทำอ่าทีนี้พอดีว่าคนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเห็นชัด นะคะด้วยกล้องที่แบบค่อนข้างชาร์จเครื่องมือที่ค่อนข้างดี แล้วก็เลยผ่าตัดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งปลอดภัยแล้วก็เอาก้อนออกมาได้หมดนะคะ หลังผ่าตัดคนใช้ก็ชอบมากเลย เพราะว่าแผลเล็กมาก แล้วก็เขาคิดว่าจะต้องเปิดแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริง ๆ พอเห็นแผลเล็กนิดเดียวแล้วก็พอหลังผ่าตัดสบายวันรุ่งขึ้นเดินได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบดีใจมากพอเห็นรอยยิ้มแบบวันรุ่งขึ้นแบบหมอแบบ ท้องยุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักหายไปเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยคือเขาดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะ เราก็แบบแล้วก็แฮปปี้ไปกับคนไทยด้วยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอจูรี่มาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับหลาย ๆ คนนะคะ ได้รับฟังกันต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ